หนูก็ฝั่งมันเป็นเมกา ME น1 0มันมีบอมเหรอ แล้วมันบอมจากความสูงเท่านี้ลำหนึ่งมาหาผมแล้วพร้อมเฮดออน ใครมันจะไปเฮดออน ตัด ไม่โดนหรอก ตาย ตายแน่นะอ้าวมี A7M ไป ไม่โดน อุ้ย นัดเดียวหาย อีกลำมาแก้แค้นแล้ว ไม่ มันไม่ได้มาแก้แค้นผมมาแค่หนีเพื่อน เสร็จ เสร็จ เสร็จเพื่อนไม่ใช่เสร็จเราเรายิงไม่โดนทีดีเข้าฮิตแอร์ครับเดนทอยสองคิว 109ทำการทำให้ตัวเองสตอ และเป็นเป้านิ่ง โดนนัดหนึ่ง7.7มมตอนนี้เหลือแค่ 7.7 แล้ว เบามากเอ้ยเอ้ย มันมีซัมติงวอง มาข้างหลังได้คิวแอซิดอีกแล้วตานี้ได้เงินเยอะแน่นอน สปิดไฟอ้าว มา มุมนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่ เกลียดการลงมุมแบบนี้มากเลย มันเล็งยาก ได้แค่ฮิตเดียว แต่ปีกจะระเบิดทำไมผมยิงไม่โดนเลย ได้ฮิตอีกแล้ว เออสักทีเฮ้ยมันจะไม่เห็นจริงดิ รอรอ รอ รอ รอรอ ให้มีมุมยิงดีๆ ปืนซีโร่มันเบาถ้าไม่ได้ยิงแบบ จ่อๆ มันก็ไม่ตายหรอก ผมจะรอที่แปดสิบนะ โอ้ เห็นแล้ว อ้าว วูเมื่อกี้ผมกดแตะเดียวอะ โอเค ผมขอเปลี่ยนคำพูดปืนไม่ได้เบาครับปืนมันแรงมากครับ ผมมีบายฮันโกเอ้าทำไมทาเกตเป็นเพื่อนอะ What ฮะทาเกียรต้นน้ำ what